มาค่ะตอนนี้นะคะก็จะใส่ไปที่เพลเยอร์เลยนะคะ1 0 0 0 0 0บาท มารอดูกันสิคะว่ารอบนี้จะเป๊ะแค่ไหน มาร่วมดุ้นกันนะคะว่ารอบนี้จะแสนสาหัส หรือว่าจะแสนสุขกลับบ้านค่ะ ตอนนี้เพลเยอร์อยู่ที่ศูนย์นะคะแปดห้าโอ้ยลุนเบอร์เป็นไงแปดเจ็ดสองแสนแปดไปแล้วค่ะ อยากร่วมสนุกก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ อยากสมัครเว็บตรงทำง่ายเพียง 5 ขั้นตอน 1. คลิกสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์มือถือเพื่อขอรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ของท่าน 3. กำหนดรหัส PIN 4 ตัวเพื่อความปลอดภัยในการฝากถอน 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน ชื่อนามสกุลและเลขบัญชี ชื่อจะต้องตรงกันกับทางเลขบัญชีเพื่อใช้ในการฝากถอน ถ้ากดฉันยอมรับ แล้วกดถัดไป เห็นไหมล่ะครับ แค่นี้ก็สามารถสมัครสมาชิกกับทางลูก้า369 ได้แล้ว